พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ระบบบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ในปัจจุบัน ความยากจนเป็นปัญหาระดับชาติ ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพราะเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมตามมาครับ ตอนนี้ หน่วยงานภาครัฐจึงได้พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าขึ้นมาเพื่อจัดการกับปัญหาความยากจนของคนไทย อย่างเป็นระบบครับ สวทช ร่วมกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล การพัฒนาคนแบบชี้เป้า มาใช้ช่วยแก้ปัญหาความยากจน ที่ PMAP ใช้วิธีการคำนวณดัชนีความยากจนหลายมิติ สามารถระบุความยากจน 5 มิติ ได้แก่การศึกษา สุขภาพ ความเป็นอยู่ การเข้าถึงบริการรัฐและรายได้ โดยอาศัยข้อมูลจากหลายแหล่งมายืนยันซึ่งกันและกัน